พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนจีร็อกวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย มีวัสดุเหลือทิ้งอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะครับ เช่นขี้เถ้าจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวล และตะกอนจากโรงบำบัดน้ำทิ้ง ด้วยเหตุนี้นักวิจัยไทยจึงนำวัสดุดังกล่าว มาวิจัยและพัฒนา ให้เกิดประโยชน์ ผลิตเป็นวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ครับ นักวิจัยสวทชนำวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรม มาผ่านกรรมวิธี และกระบวนการผลิตทางด้านเซรามิกผลิตเป็นวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ g r o c k ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยนำไปใช้เป็นส่วนผสมในงานคอนกรีตช่วยให้คอนกรีตมีน้ำหนักเบา เป็นฉนวนป้องกันความร้อน แต่มีความแข็งแรงทางโครงสร้าง เทียบเท่ากับคอนกรีตทั่วไป g r o c k นอกจากจะนำไปใช้ทดแทนหินจากธรรมชาติ ในส่วนผสมของชิ้นส่วนคอนกรีตต่าง ๆ ช่วยลดภาระน้ำหนักโครงสร้างของ ของตัวอาคาร รวมถึงลดต้นทุน ด้านการขนย้าย และการติดตั้งแล้ว ยังเป็นฉนวนความร้อนที่ดี เนื่องจากมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยฟองอากาศภายในเป็นจำนวนมาก จึงช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายในอาคาร วิจัยและพัฒนาโดย m มเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000